สำหรับประโยค嗨先生您好แปลว่า สวัสดี คุณผู้ชาย สวัสดีคำว่า嗨แปลว่าสวัสดีเป็นคำทักทายแบบเดียวกับคำว่า hello ในภาษาอังกฤษคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายคำว่า您好แปลว่าสวัสดีครับสำหรับประโยค我叫萨莫萨克你的出租车司机 แปลว่า ผมชื่อสมศักดิ์ ผมเป็นคนขับรถแท็กซี่ของคุณคำว่าหัว แปลว่า ฉันหรือผมคำว่า เจ้าแปลว่าชื่อคำว่า หนี แปลว่าเธอคำว่าเตแปลว่าของ เป็นคำบอกความเป็นเจ้าของคำว่าชูจูแปลว่าให้เช่าคำว่า เชอแปลว่ารถ คำว่า ูจิแปลว่าพนักงานขับรถสำหรับประโยค你好先生แปลว่า สวัสดีครับคำว่า你好แปลว่า สวัสดีคำว่า先生แปลตามตัวอักษรคือคุณผู้ชาย ในภาษาไทยนิยมแทนด้วยคำว่า ค่ะ หากผู้พูดเป็นผู้หญิง หรือแทนด้วยคำว่าครับ หากผู้พูดเป็นผู้ชาย